ฮะสองหมุนสุดท้ายครับผม เอมาครับแล้วยังไงสิบมาคอยวายคู่ดิอย่างนี้มาดิครับเครื่องเทศกับพวงมาลัยมาเคอีกโอ้โหคูณสิบแปดไปครับผมหกพันสามดอกนี้ รู้เรื่องเจมาอีกโอ้โหยังไหลไม่หยุดครับผม โอ้โหได้มาเท่าไหร่หกพันเจ็ดนะครับผม กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้มาพบกับพี่หมี 4K นั่นเองนะฮะ วันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผม อยู่กับเกมพระพิคเนตของเรานั่นเองนะฮะอ่ะไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมไปครับผมเริ่มต้นจากเบ็ด5บาทไปก่อนนะฮะเปิดทวนิดนึงนะครับผมอย่างวาวเพิ่มเบ็ดอีกนิดนึงไปเจมาสวยงามฮะแล้วโอ้โหนึกว่าจะไหลต่อแหมขยับเบ็ดไป 30 แล้วนะเออ 10 มาสวยงามครับผมเอาได้เครื่องเทศมาต่อครับผม แล้วตามเป็นอะไรต่อโูหนึกว่าเครื่องเทศจะเข้าอืสีฟ้าเข้ามาฮะ แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีโอ้ยหน้าผู้ชายมาครับผมแล้วยังไงรอเออสวยงามฮะเปลี่ยนเจเป็นวายครับผม ได้หน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงมาครับผมยังไงวายมาสิบมาสวยครับผมแล้วหน้าผู้หญิงมาเต็มแผงกอดนี้แปดพันหกโอ้โหแล้วยังไงต่อได้มาทั้งหมด 9,000 แล้วกันนะผมตีเป็นทั่วๆแล้วกันนะฮะ ไปครับผมกดซื้อสกัตเตอร์เลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้แหละจังหวะไหลเราต้องกดซื้อบ้างเลยนะครับผม มาครับแปดหมุนไปครับผมไม้แรกมาเจมาสวยงามฮะ แล้วตามด้วยอะไรต่อมาว่าวไปหนึ่งที โอ้โห เออ เครื่องเทศมาสวย แล้ววัวมาไว้เออวัวมา ครับผม ได้เจกับคิวเคมา โอ้โห คุณสองเข้าไป 648ดอกนี้ 10 มาต่อหรือเปล่า อืมได้สีฟ้ามาโอ้ยเสียทายสิบว่ะสิบน่าจะเข้านะครับผมได้มาอีกพันเอ็ดนะครับผมไปต่ออยู่ที่ห้าหมุนนะฮะอืมว้าวไป ยังไงต่อโอ้โห สามคนสุดท้ายเออเจมาสวยงามสิบมาครับผมแล้วตามด้วยยังไงพวงมาลัยมาหรือเปล่าโอ้โหได้สิบมาโอเคเปลี่ยนเป็นวายครับผม แล้วยังไงต่อได้คิวกับพวงมาลัยมาฮะ จังหวะนี้เอาแล้วได้สิบมาหรือเปล่าเออสิบมาเปลี่ยนเป็นวายครับผมโอ้หแล้วยังไงต่ออีกสามคนสุดท้ายนะฮะ มาครับผมสิบกับเจมาสวยงามฮะแล้วยังไงอืคิวไปนู่นเลยครับผมเคมาหรือเปล่าโอ้โหสวยงามฮะเคโดยลงมาครับผมคิวมาต่อฮะ แล้วยังไงต่อจังหวะนี้ มีอีกไหมโอ้ได้มาเท่าไหร่ 900 นะครับผม ไปฮะสองหมุนสุดท้ายครับผม เอมาครับแล้วยังไงสิบมาหูยวายคู่ดิอย่างนี้ มาดิครับเครื่องเทศกับพวงมาลัยมาเคอีกโอ้คูณสิบแปดไปครับผมหกพันสามดอกนี้รู้เรื่องเจมาอีกโอ้โหยังไหลไม่หยุดครับผม โอ้โหได้มาเท่าไหร่หกพันเจ็ดนะครับผม ไปต่อครับผมอย่างนี้